วันนี้พยองพาทุนมาแบบสวยๆเลยจ้าสี่สี่สี่เพื่อนสเบ็ดไปทีทีสี่สิกรับรออะไร โอ้มีทุนแค่น่าน่ารัก มีทุนมาแค่น่ารักอ่ะอุ้ยมีทุนมาแค่น่ารักเหรออุ้ยได้อยู่ได้อยู่เว้ยขอชิมลังก่อนนะเพื่อน ขอชิมลังเบ็ดสี่ก่อนนะ ถ้าดีนี่ไปเบ็ดสิบเลยละกัน อุ้ยถือว่าดีถือว่าได้ถือว่าโดน อุ้ย ไม่วอาก็พอ สเก็ตเตอร์ลงด้วยเรื่องของเรื่องอะตุบปัดโอ้โห ไม่เมาอะแต่ไม่น่ารอด แต่ไม่น่ารอดบอกเลยว้าแต่ไม่น่ารอดแล้วล่ะอุ้ย ที่เหลือเฟือบอกเลยว้าวมาแล้วจ้า โกโกวาที่หนูอยากได้ใส่เดียวไปเลยเพื่อนเบสซีหรอได้ดิได้ดิก็ตัดให้ดิเบสซีก็ตัดให้ดิอ้าวสิบเอ็ดคูณว้ายคูณหนึ่งคูณน่ารักเชียวคูณแบบกระดกกระเก๋วเดี๋ยวเดี๋ยวก็ก๊อกมากคูณแบบเดี๋ยวเดี๋ยวก็ก๊อกอะคืองงคือไรอะไรวะอุ้ยตัวหลุด ตัวหาย ตัวหายกบไรหด เอาบวกมาอีกแล้วเพื่อนเบ็ดสี่จริง ๆ แล้วอยากเพิ่มเบ็ด แล้วมึงค่อยเข้าได้ไหมอ้าวไหนๆก็เข้าเบ็ดนี้แล้ว ก็ขอให้มาหน่อยเพื่อนอย่าไปแบบนี้ได้ยี่สิบกูจะร้องไห้เออเอาหน่อยเพื่อนเออมาหน่อยเพื่อนปะโถโอ้โหบ่มาเอาได้เจดีสวยไป คิ้วผักมาใส่สองก็ต้องหัวตักเออเอาหน่อยมาแบบบุบบ้าบุบบ้าบ้าจ้าบุบบ้าบ้าเข้าใจคำว่าบุบบ้าบ้าโอ้โหสิ้นสุดสำหรับของเฟร์สามสิบห้าโหมันเคี้ยวมันเคี้ยวไปเป็นสิบสิบดีรออะไรแม่มันมันเคี้ยวจริงนะมดฮึบข้าวสวยไว้คู่งามงามงามงามงามงามวิ วายวายสามแถวอลังจะอังการงานสร้งขนาดนี้ละจ้าเป็นเที่ยวไปเป็ดร้อยได้ไหมเนี่ยแม่ไปเป็ดห้าสิบดิมันจะเป็นสี่สิบกำลังเดียเมื่อกี้สี่สิบดีกว่าอุ้ยสเก็ตเตอร์สี่สิบดีกว่าอุ้ยเนี่ยดูสี่สิบดูสี่สิบดูสี่สิบดูดูดูดู ดูดูสูสูดูกันไว้จากแดดทางรวยรวยอุ้ยแกแกจะมาหรือเปล่าโพถังโหยกูจะพอแล้วนะพอถังกูไปแล้วโอ้โหเพื่อนกิเลนเป็นไรอ่ะกิเลนเป็นไรก่อนเป็นสี่สิบเป็นไรก่อนโหคือจะบอกว่า จากเบ็ดสี่ไปสี่สิบไปเก้าพันน่ะเอาดิเก้ากับเขาดิครับ โอ้โห บวกขนาดนี้บวกตาบแตกดิ เนี่ย เริ่มดูดอุ้ยเราไม่น่ามา เราอยู่ไม่ได้แล้วเพื่อนดอกนี้เราต้องไป ดอกนี้ดอกนี้ต้องไปจริง ต้องไปจริง ไม่งั้นกูกดอยู่นี้แหละ นไปตัวดวนนะจ๊ะ ว้ายก็รู้อ้าพอแล้วนะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะ ฝากกดติดตามช่องด้วยแล้วกันเนาะ สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ